จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงาน องค์ประกอบและโครงสร้างรายงานนะครับการเขียนบรรณานุกรมและตัวอย่างต่างๆ ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ไปทั้งหมดนะครับ ผมหวังว่านักศึกษาจะมีความเข้าใจกับบทเรียน การเขียนรายงานสกิลศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับและเมื่อนักศึกษามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ผมก็หวังว่านักศึกษาจะสามารถเขียนรายงานสกิลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะครับได้ผลงานที่มีคุณภาพนะครับ ซึ่งรายงานสากิจศึกษาที่มีคุณภาพนี้บ่งบอกอะไรนะครับ บ่งบอกว่านักศึกษาประสบความสำเร็จกับการฝึกสากิจศึกษานะการฝึกสากิจศึกษาของนักศึกษานี้ก็จะมีคุณภาพนะครับ